ขั้นตอนที่ 3 การสร้างหมอน ผ้าห่ม และที่นอน อันดับแรกให้เราสร้างที่นอน โดยสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมา แล้วปรับขนาดให้เหมาะสมกับเตียง กด G เพื่อย้าย ที่นอนมาวางไว้บนเตียง เพิ่มความนุ่มนวลให้ที่นอน โดยเพิ่ม Add Modifier Subdivision Surface และใส่ลูปคัดใน Edit Mode จะปรากฏเส้นสีชมพู ให้เราคลิกซ้ายหนึ่งที แล้วเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เราสามารถเลื่อนเส้นสีส้มนี้ได้โดยการเลื่อนเมาส์ เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้ว ให้เราคลิกซ้ายเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของชิ้นงาน กดแท็บเพื่อกลับไป Object Mode และกด Shading Smooth เพื่อให้งานออกมาเรียบเนียน การใส่สีกับชิ้นงาน ให้ไปตั้งค่าที่ Material เหมือนเดิมครับ การสร้างหมอนก็จะมีลักษณะการสร้างคล้ายๆ กับที่นอน ให้เราสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมาทำการปรับขนาดของวัตถุให้เหมาะสมกับเตียงของเรา โดยการกด S เพื่อย่อ หรือขยายขนาดของวัตถุ หรือจะกดย่อขยายตามแกนก็ได้ โดยการกด s แล้วตามด้วยแกนนั้นๆ เช่น แกน x แกน y แกน z เมื่อได้ขนาดที่ชัดเจนแล้ว ให้เราไปที่ add modifier subdivision surface เพื่อสร้างรายละเอียดให้กับชิ้นงานของเรามากขึ้น ใส่ลูปคัดเพื่อสร้างส่วนตัดให้กับวัตถุ เมื่อได้หมอนแล้วให้ใส่สีของหมอนตามความต้องการ เมื่อทำการใส่สีเสร็จแล้ว ให้เราทำการ Copy หรือ Duplicate โดยการเลือกวัตถุที่จะ Copy แล้วกดชิปพร้อมกับปุ่ม D เป็นคีย์ลัดในการ Copy วัตถุ กด G เพื่อย้ายวัตถุ การสร้างผ้าห่มจะสร้างโดยการสร้างวัตถุเพลนขึ้นมา 1 ชิ้นย้ายวัตถุขึ้นไปอยู่ด้านบน อาจเปลี่ยนวิวให้เป็นแบบฟรอนต์เพื่อจะได้กะขนาดได้สะดวก ปรับขนาดให้เกินจากเตียงมานิดหน่อย เพื่อที่จะให้ผ้าห่มลอยลงมาอยู่บนเตียงและเกิดความสมจริง ลิกเลือกวัตถุ แล้วทำการกดแท็บเพื่อเข้าไปยัง Edit Mode จากนั้นกด A เพื่อเลือกทุกส่วนของวัตถุ กด W เลือก Subdivide กรอกค่า Number of c t s t ให้เป็น 50 จะมีตารางเพิ่มขึ้นมากมาย จากนั้นให้กดแท็บเพื่อกลับไปยัง Object Mode เปลี่ยนสีวัตถุตามความต้องการใน Material เมื่อเสร็จแล้ว ให้ไปที่แท็บ modifier add modifier close เพื่อทำให้วัตถุกลายเป็นผ้า เพิ่ม add modifier solidify เป็นการเพิ่มความหนาให้กับผ้าห่ม หากต้องการเพิ่มความหนาให้เราปรับที่ติ๊ก ยิ่งค่ามากผ้าห่มก็จะยิ่งหนาขึ้น เพิ่ม add modifier subdivision surface ทำให้วัตถุของเรามีความละเอียดนุ่มนวลมากขึ้น จากนั้น ให้เราดูที่แท็บฟิสิกส์จะเห็นว่าโคลสจะมีการเปิดใช้อยู่ ให้เราไปปรับที่ preset เป็นแบบคัตตอนหรือผ้าฝ้าย หากต้องการความละเอียดมากให้ปรับ quality เพิ่มให้มากขึ้น แต่ต้องแลกกับทรัพยากรเครื่อง ขอแนะนำถ้าเครื่องทั่วไป ให้ปรับไว้ที่ 5 จากนั้นเลื่อนลงมาจะเห็นเช็คบ็อก close collision กดลูกศรเพื่อทำการแตกหัวข้อลงมา จะเห็นหัวข้อเช็คบล็อก self collision ให้เราเช็คที่ช่องเช็คบล็อก self collision หมายความว่า ให้มีการการกำหนดการกระทบกับวัตถุอื่น จากนั้นเราจะต้องกำหนดให้เตียงที่นอนหมอน พื้น หรือวัตถุต่างๆ ที่เราไม่ต้องการให้ผ้าห่มของเราทะลุผ่าน โดยการคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ ไปที่แท็บฟิสิกส์แล้วคลิกปิดกากบาทหัวข้อ collision เท่านี้วัตถุผ้าห่มของเราจะไม่ทะลุผ่านที่นอนและเตียง ที่เราได้คลิกปิด collision ไว้ ก่อนที่เราจะกดปุ่ม play ที่ timeline ให้เราย้ายเตียงของเราไปไว้ที่ห้องที่เราสร้างไว้ โดยกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเพื่อเลือกเลเยอร์และจัดเตียงของเราตามที่ต้องการ จากนั้นให้เราทดสอบกดปุ่ม play บนไทม์ไลน์ด้านล่างสุด จะพบว่าผ้าห่มจะค่อยๆตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง เลือกหยุดเฟรมที่เราพอใจแล้วก็ปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อไม่ให้เกะกะในการสร้างโต๊ะ เราอาจจะย้ายเตียงให้ไปอยู่ในผนังห้อง คลิกเลือกเตียงที่นอนผ้าห่มหมอน จากนั้นกด M จะปรากฏหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมา ให้เราคลิกที่ช่องที่ 2 เตียงหรือวัตถุต่างๆ จะย้ายไปอยู่ ในช่อง 2 ขั้นตอนที่4การสร้างโต๊ะ การสร้างโต๊ะเริ่มจากการสร้างวัตถุคิวบ์ขึ้นมา โดยทำการย่อขยายวัตถุ โดยการกดปุ่ม S แล้วตามด้วยแกน x y z ตามความเหมาะสม ให้ได้รูปโต๊ะขึ้นมา เข้าสู่ Edit Mode กด W เลือก Subdivision ปรับค่า Number of Cut ให้เป็น 10 จะพบว่ามีเส้นเพิ่มขึ้นมา จากนั้นให้เราเลือกพื้นผิว โดยการเปลี่ยนเป็นการเลือกพื้นผิวหรือ Face เลือกส่วนที่เราต้องการให้ขาโต๊ะยื่นออกมา จากนั้น กด E เพื่อยืดส่วนที่เป็นขาโต๊ะออกมา ถ้าต้องการให้ขาโต๊ะหุบเข้าหากัน หรือกางออกจากกัน ให้กด S เพื่อช่วยย่อหรือขยายนั่นเอง หากอยากให้ขาโต๊ะเล็กลง ก็สามารถทำได้โดยการเลือกเฟสที่ด้านล่างของขาโต๊ะ แล้วกด S เพื่อย่อหรือขยาย และอย่าลืมว่าเราต้องใส่ Material ให้กับวัตถุของเราก่อนที่จะทำการ Mapping การใส่พื้นผิวให้กับโต๊ะของเราโดยการ Mapping ให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะใช้ในการ Mapping คลิกเลือกวัตถุของเราที่ต้องการใส่พื้นผิว และก็ทำการแมปตามขั้นตอนที่ผ่านมา